ใส่ไม่บาส30ข้างเราก็ใส่ไม่ปกติจนกว่าเสือสิ เต้นเนาะอันนี้ก็คือสูตรที่ปันบอกมาแล้วค่ะเออก็มีค้นมาด้านหน้าในเออคอมเมนต์นะคะว่าว่ามีสมองคิดเองอย่างแบบนี้อ้าวก็มูกูมันแห่กูมันเล่นเนาะสูเียกูให้จังไหนมันบังคับว่าเออไปเล่นเบิ้งไปอย่างแบบเนี้ยก็เอามาเล่นให้เบิ้งเนาะค่ะอ้าวสวยคุ้นซิปเขาแต่ว่าไม่บาดว่ะ โอเคสำหรับวันนี้ก็บ่ค่อยแบบ สติสตังกับบ่ค่อยพร้อมกันไหนเนาะค่ะปวดหัวตึ๊บๆอยู่นี่ล่ะไอ้โอเค ขอไว้ในหลายกับพ่อมา ไว้มาเออสองอัน โอ้โหเออไว้มาสวย โอเค ไป ขยับไม่ต่อเลยแล้วค่ะ ใส่เป็น 20 บาทก็แล้วกันเนาะ 300ไปออโต้10ครั้ง เล่นไปเรื่อยๆเลยเลยเนาะคะ่ะสำหรับเกมเอ่อโกจูนไทเกอร์เพราะว่าช่วงนี้มันยังแตกในเขาอยู่เนาะมันยังแบบเข่าดีอยู่กำลังแจกกำลังอย่างอยู่เนาะแต่ว่าแบบถ้ามันบ่แจกยี่ลีนี่กะต้องย้ายเกมแล้วค่ะโอเควปมาสวยเสือเต้นเห็นแล้วมาโอ้โหเออวมา สวยโอ้โหกวนท้องเขาแล้วค่ะกวนท้องไว้แล้วกะเออเป็นยกเนาะหาร้อยบาทเจ็ดร้อย ค่อนข้างที่ติดใจหลายเนาะค่ะสำหรับเกมเสือ ไอ้ก้อนท้องเนี่ยเพราะว่าห้าสมมติก้อนท้องเขาก็คือคูณยี่สิบเนาะค่ะห้ายกนี่คูณหาปะเออ ยกคูณหาก้อนท้องคูณยี่สิบถ้าที่เอาแบบ ชัวแบบไดอิลีก็จะเป็นถุงเงิน ยกแล้วก็ก้อนท้องแล้วก็เสือเต้นเนาะคะ่ะเออ เอาแบบได้ชัวๆเลยนะ แต่อันอื่นเนี่ยคล้ายๆว่ามันแบบ มันเท่าทุนอะเออผมใจจะทำมันละอ้าว สวยงามมาแล้วว่ะสมมาเนาะค่ะสมมาสวยสมมา สวย อันเดียว นั่นละโอ้โหสวยงาม600 บาทเนาะค่ะ โอเค รอบนี้ได้มา600 บาทเนาะค่ะ ได้บิ๊กวิน เสืออ้วนออก ที่จริงอยากได้แบบตะโพกขึ้นไปมากกว่านะ1่2 4 บาทไป เดี๋ยวเขาลงไปเก็บไม่บาทก่อนเลยก็แล้วกัน โอเค ออโต้10เอ้ย30ข้างโอ้ยเบอร์เนาะสวย เสียงก็จะเป็นแหบๆแน่แล้วค่ะ เอยหัวกระตืนหัวกระตืนเบิ้งเลยบ่เข่าเลยไว้กับบ่เข่าเอียงกับบ่เข่าเออไว้มาไปอย่างบัดพอลงมาไม่ไว้แล้วเอ้ยไม่ไว้ไม่บาดเราไว้มันบ่ค่อยเข่าว่ะเอ้ย เออเข่าแน่สูเออไว้มาโอ้โหไว้บ่ค่อยเข่าเป็นไหนเนาะไปไม่สี่สิบบาทค่ะ เลยเรื่อยๆจนกว่าสิเข่าเสือเต้นเนาะเราเขาจังลงมาเก็บไม่บาดคือเราเราล้อเบิ้งไม่ที่สิบนะ ไว้เข่าขวดดี มาบอเออบัดพ่อไม่บาดเนี่ไว้บ่ค่อยตกกันไหนอะไว้มาเอ้ย สิบใบสภาพ โอ้โห โอ้โห เออโอ้บ่ค่อยเข่าบันไดอีหลีว่ะ เออโอ้โหแบบสิ สวยงาม เฮ้ยวายชนวายว่ะสองพันบาทแล้วค่ะโอเคโคตรเอาวายชนวายสี่สิบแตกสองพันหรอ คุ้นหาสิบเนาะค่ะ โอเค ขยับไม่เป็น 60 บาท อ่ะเดี๋ยวหนูนะ ก็ขอฝากไว้น้ำแน่นแล้วค่ะกับช่องละครสล็อตเนาะหากชื่นชอบถูกใจอุ่ลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หนูนะน้ำแน่นแล้วค่ะ โอเค ไปสิบไม้คือเก้าเนาะ สวย แล้วก็อย่าลืมเข่ากลุ่มเทเลแกรมเนาะค่ะ เออ สล็อตเซียนพร้อมเนาะค่ะ VIP เขามาร่วมสนุกกับกิจกรรมแจกเครดิตฟรีของเขาได้เลยเนาะสองพันไปสิบไม้ เธอเต้นให้ได้เถอะ เต้นมา เต้นมา เต้นมาเนี่ยอู้ เขาว้าย่างหลายเนี่ย ไม่ บัดเพราะไม่แบบ ไม่หกสิบไม่สี่สิบไม่แบบปกติที่เขาเล่นปกติอะไว้มันเข่าหลายเนาะค่ะ แต่บัดพอเล่นแบบไม่บาด เก็บไว้ดีไม่ค่อย เข่าเป็นไหนโอ้โห สวยตะโพกค่ะ เอาเรื่องด้วยนะสะโพกมา ขอแบบเต็มช่องสวยอีกสองอันค่ะสองอัน เอออีกอันเดียวขออีกอันเดียวนั่นละโอเคโอ้โหตะโพกมาสามพันบาทว่ะตะโพกมาสามพันบาทเนาะค่ะ โอเคไหลไปไหลไปบางคนถามว่าเป็นอย่างหนูนะค่อยบอกกดเลย กับเวลาเขาเบิ้งเงินไหลอะ เออมันมีความรู้สึกแบบ สดชื่นว่ะไป ขยับไม่เป็น ไม่บาดเนาะค่ะสามสิบรอบเพื่อเราโอ้ยง่วงนอนด้วยสูกลับดึกพวดมือืืน สวยสวย เออสมมาสมมาวายมาแน่สูอันนี้ไม่บาดได้นี่วายมาเนี่ย เออวายมา มมาสะโพกมาขอไว้ โอ้ไว้บ่เข่าเลย ไว้บ่เข่าเลยยาวาเออ ไว้มา ไว้บ่มา เลย เออไว้มา ขอไว้ โอ้โหเฮี้ยอย่างวะเนี่ย ไว้บ่ค่อยเข่าบันไดว่ะเพราะแบบไม่บาทนี่ไว้บ่ค่อยเข่าเนาะค่ะ ไปปัับไม่สู่เลย สองร้อยบาทเนาะค่ะ โอเค เรากะออโต้สิบครั้งเนาะ เออ สมองก็เป็นมือเบือแน่เนาะค่ะ สวยสี่พันบาทวายมาโอ้โหโอเค 10รอบ เป็นอย่างแบบเขาใส่ใบบาทเราไว้ไม่ค่อยบ่ค่อยเขาว่ะหรือว่าเขาว่าต้องเก็บไว้ก็ได้ใส่มันได้เลย เออไปออโต้สิบข้างอ่ะมาดิ โอ้โห มามา โอเคโอ้โหเออตะโพก โอ้ โอ้ถูกไหมวายมาลุกมา วายมา โอ้โหสภาพ เหลือสี่พันแล้วค่ะ ไปจงกว่ามันสิเขาเสืออ้วน ขอได้ว่ามือนี่มา สวย ได้สมค่ะ มาแน่สั่นละ โอเคอีกสองช่อง ขออีกสองช่อง โอ้โหหมาว่ะหกพันบาทเนาะค่ะ ไปไปไป เฮ้ย อันที่จริงเขาไม่ต้องลงไปเก็บไว้ไม่ก็ได้นะ เขาเล่นแบบไต้ไม้ธรรมดาของเขาเลยก็ได้ เพราะว่าไว้มันก็ไม่ค่อยเข่าอยู่แล้วอะเก้าพันหกไป เดี๋ยวนูนะขออนุญาตปรับไม่เป็นซี่ร้อยเลยก็แล้วกันเนาะค่ะ เออ ลงไปเก็บไม่บาดมันก็บ่ค่อยเข่าบันไดขึ้นกันอ่ะฟสูแมงเลยก็ต้องสนใจโอเคเข่าไว้แบบกระจิบกระจ้อยบ้างเอออ่ะจิเบิร์ดอีหลีละสูวายมา เฮ้ย สวยงาม โอ้โหได้สมอีก มา ได้บ่ได้เขาว่าเขารอบนี้อยู่นะเศร้าเหล่นเลยก็แล้วกัน สวยบ่ไหวแล้วจะไปนอนต่อเออโอ้โหเต็มช่องงามๆมาค่ะมื่นสองเฮ้ยโคตรเอาอ่ะ โอเค เดี๋ยวหนูนะกับขอฝากไว้น้ำแน่แล้วค่ะ กับช่องรักปันสล็อตเนาะหากชื่นชอบถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หนูนะน้ำแน่แล้วค่ะ โอเค เป็นเท่าไหร่เนี่ยมื่นเจ็ดอ่ะเดี๋ยวก็ขอฝาก เทเลแกรมไว้น้ำแน่เนาะค่ะกับเซียนพ่อ VIP เนาะเขามาร่วมสนุกกับกิจกรรมของเขาได้เลยเนาะค่ะโอเคเดี๋ยวเจ้าไหนเมื่อนี้ดูนะก็ขอตัวลาไปก่อนเนาะค่ะพอกันไหมคลิปหน้าเนาะสำหรับเมื่อนี้ สวัสดีค่ะ